Bye. บันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆ คราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับ วันนี้มาพบกับผม พี่เสือสล็อตตามเคยนะครับผม วันนี้อยู่เกมสล็อตในค่าย PG นะครับ มีทุนอยู่5,900 บาท จะมาเล่นเกม Fortune God กันนะครับนางแปะยิ้มอ่ะ ระเบิดขั้นต่ำกันที่เท่าไหร่ดีนะหกสิบมั่งวันนี้มาทุนห้าพันกว่าไร อืมเปิดมาแม่งไม่ให้ว่ะเออเออมา มา มาแล้ว ยี่สิบบาท อืมมาอีก โอเคมาจังหวะเออสี่สิบบาท อืมมาไหมจังหวะนี้ อืมไม่มาว่ะขอหน่อยไหมปึ๊บเฮ้ยแม่งเจ้าไม่หลุน พอหลุนแล้วก็ไม่มา อือ เคมาเท่าไหร่โอ้ไม่ได้ดูกดไปก่อนแล้วอุ้ยแป๊มาว่ะ เฮ้ยปรับเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยบิ๊กวินแป๊มาแบบงงงอ่ะแป๊นอนแป๊นอนมาหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทครับ ทุกคนโอ้โห แม่เอาเรื่องอยู่นะเปิดมาให้พันเลยอ่ะเอ้ยมาอีกเออจังหวะนี้เท่าไหร่วะ โดนไม่เท่าไหร่วะอุ้ยห้าร้อยห้าสิบสองบาทไปเปิดหัวมาถือว่าดีนะเปิดมาได้เป็นพันนะถือว่าดีอยู่ภาพอืมอืมแม่ คมาว่ะืยี่สิบสี่บาท อืคิวมา อืสิบสองบาทอือูเอมาจังหวะนี้เท่าไหร่วะเนี่ยอู้เท่าไหร่วะ เท่าไหร่วะออ้สองร้อยทั่วนะครับทุกผู้ชมลงน้อยลงน้อย ลงน้อยซะที่ไหนไม่ลงเลยนะคะคิวมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้แปดบาทแหมนี่เบ็ดหกสิบลงมาตั้งแปดบาทโอ้โหหัวจาปวดเคมาครับ จังหวะนี้สิบสองบาทอืมแปะมาให้แบบ เยอะๆไม่ได้อะแปะมาแบบแตกหนักๆอย่างเงี้ย คอมไฟว่ะสามสิบสองบาท มับ มับเขาให้ โอ้โหเคมาว่ะจังหวะนี้ ยังไงสี่สิบบาทเอามาอไหม โอ้โห มาอืมปึ๊บปั๊บแม่พอลุ้นแล้วก็ไม่ลงอ่ะนะ อืมโอ้โห คิวมา 8 บาท โอ้โห ลงก็เยอะเชียแม่ง8บาท มาเป็นแถบได้ตั้ง 8 บาทคมไฟ 32 บาทคิวมาอีกแลคิวแม่งแลได้น้อยเหลือเกินวะสิบหกบาทออะไร โอ้แปดบาท มับ มับเขาให้แม่ลง โอ้โห พอลุ้นลุ้นแม่งก็ไม่ลงโถเอ้ยหมับหมา ของไฟมาห้าพันเก้ากูเหลือหกพันนะตอนนี้ ลงมาเท่าทุนอีกแล้ววะโอเค มา เอ้ยมแตกให้หน่อยมันได้วะ โอ้โหเออหกสิบร้อยยี่ เมื่อกี้ร้อยยี่ออาค้างเหรอเฮ้ย เฮ้ย ปังปังปังปังอยู่แล้วเนี่ยจังหวะนี้มึงต้องแตกแล้วโอ้โหไม่แตกว่ะ โอ้โหมันมาให้ลุ้นแบบขอลุ้นรัว แต่แม่งก็ไม่แตกอะ มาแล้วจังหวะนี้เท่าไหร่โอ้โหโดนไปสี่สิบมับมับยังไงมันเนี่ยเออมา มา รีบกดนะแตกมัเท่าไหร่ไม่รู้ รีบกดไปก่อน ไปเรื่อยๆแต่รีบมาเรื่อยๆแต่รีบมาเข้าใจปะ อืมคิวมาครับจังหวะนี้ โอ้แปดบาท อืมอืมคอยตีละอืมมาไหนขับสิเอ้ยยังไงวันนี้แม่งไม่หลงให้เลยว่าเออเอมาแล้วโอ้โหร้อยสี่สิบอืมเคมา ปับอับเฮ้ยแม่งแตกน้อยจัดเลยว่ะร้อยยี่สิบครับจังหวะนี้ จะให้ไม่ให้ จะให้ไม่ให้เมื่อวานมั้แรงไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เลยอ่ะอืมครับโอ้โห อืมตลอดไปโอ้ยมันไม่ให้ผมเลยอ่ะ พี่เสือละหัวจะปวดจริงๆเลยเนี่ย อือเสียงกองดังฟังชาหกสิบบาทเองวะจังหวะนี้ อืมยีบสีอืมอืมอืมอืมหลอดหรือจะล่วงดูกันตอนนี้แม่ง โมโหอีกแล้วอ่ะแม่มันไม่ลงให้อ่ะอ่าขอ้โหเหลือสามมันแปดแล้วนะ ตอนเนี้ยยังไงวันเนี้ยอุ้ยสิบสี่บาทจังวะอืมอุ้ย มาแล้วไอ้แป้นอนมาแล้ว เปิดมาก็เต็มช่องเลยว่ะว้าวเฮ้ยได้เท่าไหร่วันนี้อ่ะโอ้สามร้อยสี่สี่บาทเองอ่ะว้าว อยากให้เป็นหน้าถึงโตเกิน โอ้โหมาอีกโอ้โหหนักหนักว่า วันนี้เท่าไหร่นั่าไนร่นล่าไรอ่ะหือแม่งมาคอมโบอ่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทอ่ะมันเขี้ยวมากว่ะ มาอันต่อทับ โอ้โหคอมโบคู่ บอกแท็กทีนาบอกแท็กทีภาพเท่าไหร่วันนี้โอ้โหหนึ่งพันกับอีกสี่บาทครับท่านผู้ชม ่หัวจะปวดหายปวดเลยตอนนี้อือหือมาต่อแม่งคอมโบคู่แตกหนักจัดเต็มมาได้เยอะจัดเลยวันเนี้ยมันแตกเยอะนะเว้ยแต่ทำไมโอ้ยได้มาสองพันว่ะสองพันอีกสามสิบหกบาท โอ้ พระเจ้าจอร์ดได้อะถือว่าได้อะ แปดพันเจ็ดแล้วไงตอนนี้แปดพันเจ็ดร้อยอ่ะโอ้ยแม่งมาอีกแล้วอ่ะ แม่งมาบ่อยอ่ะแจกจริงแม่งแตกจะพูดอะไรก็พูดไม่ออก โอ้สามร้อยเก้าสิบสองบาทมาบ่อยเหลือเกินนะ โอ้โหคอมโบอีกแล้วปั๊บ แฮกทีมาบอกเท่าไรเท่าไรโอ้สี่ร้อยยี่สิบบาท เอา ยังไงก็เอาเอาหมดอะตอนนี้ ดีกว่าไม่ได้ก็ถือมาอีกแล้วดวงมันขึ้นจริงเหรอเนี่ย ห้าร้อยสามสิบสองบาทเลยครับผู้ชม แหมท่านผู้ชมมันไงดูสิหือจกาพันก้าวแล้วอ่ะว้าวปับเคมา สิบสองบาทมาคิวไม่สิบหกบาทมามามา เท่าไหร่โอ้โหหนึ่งร้อยสิบสองบาท อืออือ อืมลงมาจังมัง มาแป๊บๆ แล้วก็หายไปอีกแลอืมอืมปะทอยมาน้อยแต่มานะ มานะจ๊ะ แปะเขาบอกอู้มาอีกแล้ว เป็นไงอ่ะ พูดยังไม่ทันขาดคำเลยอ่ะ โอ้ย มาให้ขนาดนี้อ้าวโทโตษโอ้ยห้าร้อยสามสิบสองบาทอ่ะแจ๋วว่ะไปกันต่อเลยปับโอ้คอมโบอีกแล้วแตกบ่อยจัดเลยอ่ะ เฮ้ยสี่ร้อยอ่ะ โอ้พระเจ้าช้อนดยอดมาก ไปกันอีกไปกันอีกมับ โอ้โหมันแตกอยู่แล้วอ่ะ เราไม่ต้องไปอะไรมากเลยเนี่ย รอดูอย่างเดียว โอ้โหเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทอ่ะ ตอนนี้เงินเข้าไปหนึ่งหมื่นแล้วนะ โอ้ยหมื่นหนึ่งว่ะตอนนี้ว้าวแันต่อ อือไปกันอีกอย่ารอช้า อือ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 เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ